21 verb ตามด้วย to infinitive นะคะ ออกสอบอย่างบ่อยเลยนะคะพี่เชอรี่มัดรวมมาให้แล้วนะคะ เข้าไปรับชมคลิปนะคะ ฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดแชร์ให้เป็นกำลังใจพี่เชอรี่ด้วยนะคะ เรื่องมันมีอยู่ว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาต้องการที่จะซื้อของขวัญวันเกิดให้กับแฟนเขาแต่ว่าช่วงนี้เขาช็อตอยู่นะคะ ไม่มีตังค์คราวนี้เขาก็เลยจำขึ้นมาได้ว่า เพื่อนเขาเนี่ยบอกว่าเออเธอ ถ้ามีอะไรนะแบบให้เราช่วยได้นะมาบอกเราได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็ใกล้วันเกิดแฟนเขาแล้วใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่า โอเคงั้นเดี๋ยวไปยืมตังค์หน่อยดีกว่า คราวนี้นะคะก่อนที่เขาจะแบบไปคอนเฟิร์มกับเพื่อนเขาใช่ไหมคะว่าสรุปให้ยืมได้หรือเปล่า ไม่ค่ะ เขาสั่งของไปเลยนะคะ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าผู้ชายคนนี้จะยืมตังค์เพื่อนสำเร็จแล้วก็แฟนเขาเนี่ยจะได้รับของขวัญหรือเปล่านะคะ เชิญเข้าไปชมเลยค่ะ I agree to choose a birthday present for my girlfriend คำว่า agree to นะคะก็ต้องตามด้วย verb infinitive นะคะ agree to เนี่ยมันแปลว่าตกลงที่จะ แล้วก็คำว่า choose นะคะก็สามารถตามได้ด้วย verb infinitive เช่นเดียวกันนะคะ choose to แปลว่าเลือกที่จะ คือเขาอะค่ะก็เลือกที่จะซื้อของนะคะให้กับแฟนของเขานะคะ even though I cannot afford to buy it now คำว่า can or cannot afford to นะคะแปลว่ามีเงินพอสามารถซื้อได้หรือ cannot afford can afford นะคะ ก็คือมีเงินไม่พอที่จะสามารถซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะคะ เขาก็ตกลงใจที่จะซื้อ คราวนี้เขาก็ไปตกลงกับร้านค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ว่าเออชิ้นนี้แหละเดี๋ยวจะซื้อให้แฟนแน่เลยเพราะว่าแฟนน่ะเล็งไว้แล้วนะคะ so today the seller appears to see if I want still to purchase นะคะคำว่า appears to นะคะแปลว่าปรากฏตัว เพื่อที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคราวนี้เนี่ยก็หมายความว่า seller นะคะเขาก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราก็มาถามว่าสรุปว่าจะซื้อไหม Seller ก็ให้เหตุผลว่า so he can arrange to set up the delivery date นะคะก็คือเขาเนี่ยจะสามารถจัดการนะคะเพื่อที่จะจัดการว่าเดี๋ยวจะมาส่งของเอาวันไหนนะคะคำว่า arrange to นะคะ arrange to ตามด้วย verb infinitive นะคะแปลว่าจัดการเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่าง ผู้ชายคนนี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเขาว่าถูกเรียกร้องให้ตัดสินใจอ่ะเดี๋ยวนั้นเลยนะคะ I am asked to make a decision now นะ to be asked to do something นะคะหมายความว่าถูกเรียกร้องให้ทำอะไรบางอย่างนะคะค่ะหลังจากที่คนขายเขามาเพรสเชอร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะ ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เลยพยายามที่จะแบบโทรศัพท์หาเพื่อนใหญ่เลยนะคะ so I am attempting to make a phone call to one of my friend นะคะ attempt to นะคะแปลว่าพยายามที่จะนะคะตามด้วย verb infinitive นะคะพยายามที่จะโทรหาเพื่อนนั่นแหละ เขาก็นึกขึ้นมาได้ค่ะว่า เนี่ยมันมีเพื่อนคนนึงนะที่เคยพูดไว้ว่า I decided to get help from a friend who has said that decide to นะคะคำว่า decide แปลว่าตัดสินใจที่จะก็ตามด้วย verb infinitive เหมือนกันนะคะ เพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีอะไรนะไม่ต้องลังเลเลยคือแบบโทรมาหาได้เลยแล้วเดี๋ยวเขายินดีจะช่วยนะคะ I should not hesitate to ask him for help คำว่า hesitate to นะคะ hesitate แปลว่า ลังเลใจนะคะ คือเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยไม่ต้องลังเลใจเลยจะแบบโทรมาแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยเองนะคะ ผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็หวังแล้วก็คาดหวังมากเลยนะคะ ที่จะไปขอยืมสตังค์เพื่อนนะคะ มาซื้อของขวัญวันเกิดให้แฟนให้ได้เลยนะคะ I hope and expect to borrow from him so that I can buy my girlfriend a present คำว่า hope to borrow หรือว่าคำว่า expect to borrow นะคะ hope to นะคะแปลว่าหวังว่า expect to ก็คือคาดหวังนะคะที่จะแบบยืมสตังค์เพื่อนเนี่ยแหละมาซื้อของ ผู้ชายคนนี้ค่ะ เขารักแฟนเขามากนะคะ เขาก็คิดว่าเนี่ยวันเกิดอ่ะคือก็แบบสมควรจะได้รับสิ่งของแบบดีๆเนื่องในโอกาสพิเศษใช่ไหมคะ since she deserves to get something nice for her birthday นะคะคำว่า deserves to นะคะแปลว่าสมควรได้รับตามด้วย verb infinitive เหมือนกัน เขาจำได้ค่ะว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเคยเสนอว่าจะช่วยนะคะ I remembered that he offered to help me whenever I want นะคะคำว่า offer นะคะตามด้วยคนนะคะตามด้วย to infinitive แปลว่าเสนอว่าจะทำอะไรให้กับใครบางคนนะคะเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้ช่วยแน่นอนแล้วล่ะ so he can help me to pay for the gift นะคะ help someone to do something นะคะหรือว่า help someone to แล้วก็ตามด้วย verb infinitive นะคะคือการช่วยใครบางคน ด้วยการทำอะไรบางอย่าง เขาก็เลยทำการสั่งซื้อไปนะคะ ก็จะมีคำว่า I managed to place the order from my girlfriend นะคะคำว่า manage to นะคะ ก็คือจัดการที่จะทำอะไรบางอย่าง แล้วก็มันจะมีคำว่า place the order เข้ามาด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะไม่ใช่ to infinitive นะคะแต่มันหมายความว่า พี่เชอรี่ต้องการจะเสริมเข้ามาให้น้องๆนะคะ เวลาที่เราเจอคำว่า order ที่มันแปลว่าคำสั่งซื้อะค่ะเราใช้กับ verb place นะคะ place the order แปลว่าสั่งซื้อนะคะ ไม่ใช่ order เฉยๆ ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยนัดแนะให้แบบคนนะ่ะมาส่งได้เลยวันนี้วันนี้นะ I prepare to schedule the date of delivery คำว่า prepare to นะคะแปลว่าเตรียมการตามด้วย verb infinitive นะคะเขาก็เตรียมการนัดแนะให้คนมาส่งแล้ววันนั้นวันนี้นะคะ แล้วพอหลังจากนั้นนะคะ เขาก็ไปที่บ้านของเพื่อนเขานะคะ เพื่อที่จะไปขอให้ช่วยนะคะ after that I go to my friend's house and ask him to help me คำว่า ask someone to แล้วก็ตามด้วย verb infinitive นะคะ แปลว่าร้องขอให้ใครบางคนทำอะไรให้เรานะคะ แต่โชคไม่ดีเลยค่ะ เพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ย แกล้งลืมจ้า แกล้งเฉยเลยนะคะ เทกันเฉยนะคะ but he pretends to forget what he has said นะคะ pretend to นะคะแปลว่าใส่แซงแกล้งทำนะคะ แกล้งลืมนั่นแหละ เพื่อนคนนี้นะคะก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าโดนเทแน่นอนนะคะ it looks like he refuses to help me คำว่า refuse to นะคะแปลว่า ปฏิเสธที่จะก็คือเพื่อนไม่ช่วยแล้ว it seems to teach me a lesson คำว่า seem to นะคะแปลว่าดูเหมือนว่าจะผู้ชายคนนี้เริ่มที่จะได้รับบทเรียนแล้วค่ะ เขาเรียนรู้ว่า I learn to rely on myself if I want to get a present from someone นะคะคำว่า learn to นะคะแปลว่า เรียนรู้ที่จะ ก็คือเขาว่าเรียนรู้ที่จะแบบจะต้องพึ่งตัวเองแล้วนะคะ ถ้าอยากจะซื้อของให้ใครบางคนนะคะ อย่าไปหวังที่จะพึ่งคนอื่นนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ 21 verb นะคะ ที่ต้องตามด้วย to infinitive ออกสอบอย่างบ่อยเลยนะคะ ก็น้องๆหมั่นทบทวนนะคะ แล้วเดี๋ยวพี่เชอรี่จะรวบรวมนะคะ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ดี ๆ นะคะ เอามาสรุปแล้วก็มาท่องด้วยกันนะคะ น้อง ๆ จะได้ไม่ต้องท่องคนเดียวเนาะตอนพี่เชอรี่เด็ก ๆ นะคะ พี่เชอรี่ก็ต้องนั่งท่องคนเดียวเหมือนกันนะคะ เรื่องแกรมมาเนี่ยจำได้ว่าน่าเบื่อมาก แล้วก็ต้องมานั่งท่องทีละคำทีละคำนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราเรียงนะคะ ให้มันเป็นเรื่องเป็นราว มันก็จะจำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ ก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะพี่เชอรี่ขอคนละหนึ่งดวงนะหัวใจคนละหนึ่งดวงแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกด follow ช่องพี่เช รี่ด้วยนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะ แบบสั้นๆ เจอกันใหม่จ้า บ๊ายบาย